างว่าเราตื่นมาเกิดที่หน้าคอแรกสองว่าคารา มันคือมือที่ต้องคอเท้าว่าเกิดที่หน้านลูกเอาทีเกิดที่หน้านันเองเราเอาตัวหน้านั่แค่ไหนถึงเกิดที่ก็แต่เลยเกิดที่ไหนท่านไม่เอาท่านเองหลักการเองอยู่ไว้เลยท่านทำแบบนี้ก็ไม่นั่งในเด็กดสีเลย ที่นั่งไปก็ทำแบบเอาละ การเวทนาที่นั่นละเออตอนพอตราจะบอกไปถามดีดีหรือว่าจะยืมเงินเพราะเราได้ไหนกูจะกล่าวเราได้ไหมใครทำเราเป็นเออเคยสักการเคยสักการให้ทราบเดินเราไล่คิดถวายออกเปิดสังเกตเดองความมันจะร้างเขาจบเมื่อเจ้า เจ้าถึงทิศสว่างนั่นใส่าพระถึงเราถึงพระย่อมไปทิศสว่างหรือภาวะของเราอย่างเขาบอกอันครบทั้งอย่างเจ้าถึงโดยสังการนั่นเองมีใครเรียกถึงสามการกระถิ่นจึงเลยกระถิ่นไม่เองจึงเลยเจ้าอย่างเขาบอกเพื่อเป็นพระเจ้าวิจีปีนอกทามสิบก้อเลยปีนนากระถิ่นกระถิ่นนามาเนี่ย ตัดได้แล้วสิเขาจะพี่น้องสามที่ก็ได้ทำทุกที่เลยดูแเกิดเป็นได้เขาจะเรืนองอะไรก็ได้เป็นนักฆ่าเป็นคนได้ทำอยู่นะทำได้าออกเป็นเจ้าเคืยคุณของทั้งกองสลากเขาจะได้เป็นดวงใจหักท้ายออกไปเลยอยู่บ้างได้บนบ้างจบถึงวันหนึ่งเขาไหวสังหาร ชื่อออกความเชื่อออกความเชื่อในโลกตาตั้งจินตั้งยังเชิงลุงตั้งไหวลองการลองบวกตั้งหนังตั้งใหญ่เลยกว่าไม่ถึงไม่คือที่อันผิดหูไกลตาเรื่องในกว่ายิ้มกว่าโยงกว่าที่กว่าเมาไม่ถึงไม่คือนะตั้งจินก็เอากว่ากาลกาดินกาเทียบกาดุนั่นแหละตั้งจินก็เป็นกว่าตั้ง พระเด็กเราหันถึงว่าคนจะได้เขาไรมัต้องเขาตีคนแรกพระเด็กเราซื้อคู่ไว้จะได้ถึงมันต้องเจ้าพระเด็กเราได้ถึงในการในภาพเมื่อไปกลับภาพไปบนการในเด็กเจ้าสุดตื่นมาแล้วไปร้อเมื่อได้คืนมีกว่าก็เขาเอ้คืนดีกว่าความมันเขาเอ้คืนดีกว่าให้ราบเขาให้มันรับรอมนี้ตั้งหูตั้งหมอมาปอกใจสมองว่างเลยแล้วก็กลับมา เครกะเลยมาในหมู่บ้านเราถึงดีก่อนจะไปเลยมันต้องเฮ้ยคุณะลรคุณเลยเพราะว่าเรื่องในบอกไม่ได้ถึงดีก่อนจะไปในบอกมันก็ไปได้ในบอกมันก็มอตว่าถ้คุณมันจะโกงมันบอไม่ได้แต่เฮ้ยเราคุณเไยคุณเลยขาดสิแล้วก็เรื่องการมีไปคือแล้วก็แล้วก็ไปทางสายอะไรที่มันต้นสายอะไรตรงไรตาะไรอ่ะเรื่องการมีเจอแล้วแล้วก็ไปก็ไปในรายกาอะไรถูกไรก็ได้ก่อนเรยจะรู้ว่าประเทศมันจวกับมที่บ้านเหมือนกันอย่างเราเดี่ยวเราจะ ก็นั้นแหละนล้นนะพระเนรบอกสันัะคู่ยักษ์ยิงนามาที่ตะพุชดหลวงได้ใช่ไหมตอนนั้นในธรรมะางของพระเดินบอกเดินร่างต่อไปเดินนั่งต่อเลยล่ยคนนี้ถึงอย่าละกจ้างอะไรแล้วองฟังดยตัวคนนี้ถึงอย่าละกจ้างนั่งนั่งต่อมันตุ้งเติร์สุดตัวสุดตัวแล้วก็แล้วคนละทาง เราหนาไม่ยักเราเรียนมาในกับหลังก็กำลังหลังเนี่ยบอสบอสถูกพระเดียวได้เราเป็นอันถูกเตะนั่งก่อนเลยหันเลยก็มั่นละหันเลยก็มั่นละหลายครั้งสุดอังทางต่อนล้วตัวหันเลยเท่าไหร่นี้ดีแล้วล่ะมันเป็นธรรมะเลยตัวนั้นแหละเข้าไปตรงแรกขงเขาเป่นเขาหรอ เอาไปถุงนักขนาดสอแล้วขนาดนี้ได้ขนาดเที่ที่ได้ขนาดม่เจ็ยขาดมากเลยเพราะว่าฐานไม่ได้ลองรับเดียวเราก็เด็กทงยาขาดมุตรขาดเป็นขาดห้าำอยู่ปัญหาเลยเพราะว่าหาเลยในควางบอกว่าเพราะว่าฐานไม่ต้องเด็กที่สิเออไม่ต้องเจี่ยวกับเรื่องอไต่อเพราะว่าฐานไได้หลักของควาแล้วเอาไปวันนั้นสุดนั ไม่ต้องไปสินะก็งั้นถ้าเป็นแบบนี้ต้องพูดก็ได้กว่ามีต้องพู้ในเรื่องวันเวาจะมีเบอร์สูงเลต่กาตอยิ่งเขาตระหนักเขาทักก็เลยแต่จากซึ่งก้อนมาซึ่งของกมาแล้ว นักวิชาทำเร่องเจ้าทำเร่องนี้ว่านักยิชาบอกว้า เรื่องนี้มันเป็นทางกว่ามันก็มันไปเป็นทางกว่าแต่เราของพวกเราเนี่ไรายการเนี่ยมันถุยอะทางอาจารย์ก็ต่างครต่างมีกันเลยทำอย่างนั้นนก่อนแต่เราขอทำถูกทำเท่านั้นกแได้อินทราไปพิจิตถูกเรื่อะไรอินทราก็ได้ที่เราต้องเป็นหลักฐานหวานนั้น ถ้าเดลือวัดจะหาท่านถึงได้ถึงคืดถึงใจถางหน้าหามันเหลือแค่ตัวพวกเดลาราถึงไล้วถึงเรื่องของเรื่องกันมาเออพวกเดอาไหนทำเดลาอ้าทำนันแต่เรื่องยากหาทำหน้าจะไนเกอดนี่ก็คือติดต่อกับทางเขาพักเลยนะเป็นส่งมาให้เขาแล้วเขาส่ง่าเล่นยังไงเพราะว่าถึงเร้เราต้องอยู่แบบนั่งทาแล้วถินข้าวถอะไรบ้างล่ะ ชื่อหลายสายละเอาตั้งใจเชื่อคือหน้าเอาตั้งเหนือตั้งลงมาแล้วยนั่นเจื่ทำหน้า่าเราบอกไม่ถามบ่ต่อถึงมันอินทักทางว่าอินทักทางแรงดาวที่ไหนก็ก็อันนั้นนั่นวัตถุเขาถามที่นั่นะเออแต่เราเขาช่วยดีพระเราหลับออกมาตาที่ไหนหลับออกเรียบได้แล้วเราออกที่ไหนก่อนนั้นเราพระถึงเราว่าสุนันบอกเล้วก็พวกเขาเน้าของพระถึงเราว่าสุฮาตังเราไม่พระถึงเรา หาน้ำงเงินข่าวลยที่ได้ภาพเดียวกับภาพของเขาตระเพราะมันตระตรดนี่แหละเพราะแต่ตริเยสนาพุทธาตริเยสนาในของวนาลองหาลองหาที่ได้พระเดียวกับเนบันของารอริยปริเยสนาเอ๊ะสัมปันอริยปริเยสนา อันนี้ตอรนี้จะได้หะไรเป็นไล่ันตอนนี้อ่ะมันจะเห็นขาถ้าตอนนี้ตอรนี้จะได้อะไรจะเป็นไล่ทุกทุกเด็กเขาจะเนขาไล่ต่อไล่แล้วทำไมเด็กเรน่องกว่าไม่เจริญแล้วอ้าเรียกเรียนนะเสื้อเด็นผู้ดูเด็กเขานม่ทำให้อันอาลุลุกุลุกวนีเขาหาสาระ าติจามโงจามโนสาติจามังเหวะปริเยตุนีรักวะทุกทุกเด่นเขาได้เห็นตามองดูสาติจามโอจามโนสัพพะรังลมเตตังเตตวะโมวะนิยุสิตาโมสาติจามังเหวะปริเยตุนีสักขั้นกกันคนใครต้องหาขึ้นลอกสีธิตลองเตะลองเตียนั่นเอง รรธรรมญาติธรรมมรณะธรรมสมรรถสระสัตว์สระญาติมรณะเขาจะนั่งยืนนั่งนั่งมาทำโมเดลตาดีลองเป็นปฏิสัมพันธ์เวลาลองเกี่ยวลองเข้าคจณาตามุแย่งนะแย่งเช็ดหูเข่าเช็ดลอาเช็ดลองมือลองมือลองเท้าอย่างนี้จะได้ลองเกี่ยวเข้า มารณะนอนดูหายใจถอยเขาจะได้นี้วลาหามาที่ก่อนเนีเป็นไหนเขาจะไหนเจอเสียงเขาในโลปการเจอเสียงผู้รู้จักตัวดังเป็นบางอย่างนี้เทนั้นละหลายตอนอริยเขาก็นี้เท่นั้นหมดอยากพิจารากทพิมรณะนี้หาหามาที่ก่อนเพื่อจะนี้นังการเทิดาก็เจอเสียงตอนอริยเขาทำหายเขาจะได้ทำหาจะหายขึ้น าี่มีปัญหาจาติเดียากระมีปัญหากระเดียวาี่มีปัญหาจาติเดียวกระนั้นมีอาอลองีูหาใจเขาแล้วก็ต้องเชื่อมกันขึ้นมาแทนการหากระนั่นเนี่ยพระพิจารณาไว้ตรงไหนอันนั้นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอนไรบ้างเรื่องอะไรบ้างอะไรจาติอะไรเราเกิดปริศนีไม่ต้องผมต้องหองเองไม่ไข่ไม่ไม่ไข่ไม่มงนะฮะก็ได้ต้องจาที่ นอกเสียลนอกเสียแล้วเดี๋เขามาดีมาเยอะนั่งกันนั่งกันมาเยอะเลยอันเ ทุกนั่นแหละภาวนาความสังขารไม่ว่าอะไรนิสสาในความสังขารก็มพราว่าก่านบอกว่าอารมณ์จะปล่อยใจก็นิสสาคือว่านิมดาเป็นแบอะไรนะเอาตัวแบบนี้โอ้ปัจจัยบางเรื่องแบบนี้โอ้พวกนีเกี่ยวกันเรื่องการเงินข้าวโอ้จะมาในกองนี้นะ เออเรื่อห้ามแต่ในเรื่องที่งเห่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่จากที่แม่

ตาเป็นะมากนิ้วดได้นานแล้มันเต็มเต็มงาแล้วเขาบอขั้นไปบอกว่า ยึดหยอดเกิดแต่โลภะโลภะเขาห้ามเขาบอกเขาจะกเห็นเร่นั้นเอพระเดินมาเพราะมันเขาบไปในเขาหลักหูหูยอมเลยนะเพราะมันตระของของเนี่ยอริยปริยตนะไล่หาต่ออริยเอาเลยอาริยปริยตนะไล่หาผู้ดูแงสองไล่ ให้จากสองร้ายในร้ายอันเทีาเราอริยาเรานับจางจางนับจางไหนจางกัจางเดียวไรนแล้วขอบยอดนี่เมียนกว่ามีกายเราหามเราเลี้งกันหน้าเอ้ยย่ออยู่กับตรงไหนตรงนะอันนี้อันนี้เลยร้ายอากุรูษแล้ยหาก็อันย่อมไรย่อมอะไรย่อเลยตัวเป็นหน้าประทับเป็นอะไรเป็นพื้นเป็นไทยมุกแต่เราไม่คุ้นเกูว่า นี่ดูว่ามีหลักมีหลักมีเหรียญกำไรมีเรา มีคำมีข้าวมีจ่านกลุ่มได้ตลกตีติดติดสิ่งคู่ความเราได้รับย่อมไว้ในกาทำธนาเข้าตั้งกับโต๊ะดีมือเลยเัวละในกว่าแห่งว่านักดีตั้งเชียงตันเจ้าแห่งตะวันตกถึงเมืองโกเหลาเนี่พระถึตะวันตอนในพวกพระเดียวเราพ่อมันก็ไหนเอาไปบอกเขาพระเดินสุดทับไล่ขาของเมื่อไม่ผู้รับทำคือว่าไล่ขึ้นว่าขาลาบ ไปไหนเพระน้นเขาเขาตะอบอกได้ว่าเขาว่าบอกได้ว่าอะราหลายหาเราอรอยเราจะนั่ษาโอ้หลายหาผู้รู้อย่างนั้นมันเป็นอันดาเดชครบแถวตั้งทุกข์อยากผูกตั้งหลับตั้งหลายนั่นขาบอกอะไรต้อนนั้นมันเป็นดอกดีได้ได้ขาเขาบอกใด้ว่าเลยเพาว่าบอกใด้ว่าเป็นอันต้องรเพราะอันอันดูหายน้านี้ก่อนเลยเดี๋ยวไม่รู้ตั้งเป็นหลายหลาย ไปเห็นร่างหานั่งเนี่ยมันนั่งเห็นร่างหาผู้รู้จักเลยรู้แต่เออตกไปย้ำมันเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นตกไปย้ำเลยมันว่าเราเป็นทุกเตโตอันทุกทุกโตโตมันน่ะที่มือเลยจอดผ้าที่แหละเจ็บทำไมตัวทุกโตมันจะนั่งมันได้เขาต้องเป็นบทเรียนตาต่อกันมาทำไมวัวมันมันเต้นเอามาดูมันกินเอามาเนี่ยก็เป็นยากแต่เมื่อวัวมันได้พบกินอะไรมันเป็นจำยากเอาตัวเมื่อนั้น ขึ้นมาก็ทานเอาไปขึ้นกับปานิยาปานิยาการุสิริยาลูกน้องจะเป็นพรเดียวจะเอาตัวตั้งต้องการคุ้มสุขภิบดาที่ปานิยาจะร่างไหนที่ร่างไหนไหวจะโมโมโมนราเดียวาะเป็นตั้งรักษาทางคนรู้ต่อจะได้ในเมตตาให้ผูเป็นเาให้อยากเป็นเจ้าอย่าหักตาต่อกันเดียวก็ไม่เปิดเาเป็นเาอย่าหักาอาหกตาเป็นลูกเนี่

ไม่พาซึ่งเรื่องว่าได้ทานที่ก้อนนั้นไม่ได้ก้อนนั้นปักคันให้เขายากปักห้อให้เขายากก้อนนั้นไม่ไดปากดูนายคนนั้นดูนายคนย่อการมีย่อมมาย่อมโบราณไม่ต้องกลับแก้คนตายกันเลยแล้วที่บอก็เมื่อมันจังเด็กตายแล้วก็กินเขาปากให้เขาไปขึ้นข้าวกูกูกูตักกูตักกูตักมึงอ่ะมันตื่นเว่าแล้วแหละมัวกินเขาแบบนั้นแหละก้อนนั้นแหละเราสาธิยาสาธิยาเธวที่เดินเราอยากสาธิ มูตรงไหนะฮูเมตรต้องจะรู้สภาวะของสิ่งนั้นเลยเป็นผีเป็นเพราะว่าจากนั้นก็มาผ่านเป็นเลยนักโทษดูหายใจบ้าเป็นเลยนอ้นั้นก็ไม่รู้ภาพในสถานการเลยจากไม่ต่างกันเลย ได้จะสาวเอาอะไรหัวนะนะก็อิดตัวอีกก็ฝืนก็ทำฝืนั้นก็ตามเสียก็มันรืนก็ไม่ได้เป็นองคกันเป็นคืงในในภาคภาษาภาษาก็มันเลยอันเขาค่ะได้ดูในด้ารมาเ็นการนั่นแหละแต่ว่าจะรบกวนยากมากเลยราเราให้พระของเราข้อว่าเอ้ิสิกุในจะเป็นตัวยาอันตาบาเป็นตัวยางนเอ้ิสิกุในจะต้งเป็นขาในตอนรับของทุกท่า ở chú con cái này chú con cái này làm nhà nam cái này lớn ta cứ chủ con chú con là chú con mới đây là chủ con là đau cái gì chủ đau cái nhưng nơi này dù thằng đau cái gì này thì lẽ thứ tư ta nào văn lên mua họ thà chủ nhà ta thì giàu này เป็นเจ้าเวลาที่ได้ถูกต้องเลยสิครับเพราะอะไรถือว่าก็ไหนก็ไหนถือว่าถือว่าคนรับมาเป็นเจ้าเลยต้องรับเป็นาว่าเอ้ที่ดผูกอย่าห้ามาเลยต้องมารับเป็นเจาว่าเดียวก็ขึงกับทุกเป็นเจ้าอย่าหกันดีต้นและดู่างกานนมันเป็นได้อันนี้ได้ทำไปเยอะเลยเนาะเ้าว่าเออทั้ีด้วยนะ ตอนนั้นเลยเขาอยากเจอหลวดไปก็นั่นเลยเขาย้ำอ่านนั่งรู้บอกกนเขาไม่ว่าเขาแบบย้ำได้เพราะเด็กเด็กแจ้งแจ้งมาทำทุกทุกปกเด็กเกิดเป็นโลภะโลภะโลภะมาที่ไหนครับเพราะแต่ไอ้ขี้ตหร่สาวนะเมื่อเจ้าเจ้าตอนกันโยมโยมว่าว่าเดินทางมาเลยาครท่านบอกว่าผู้พ่อมาเขาตอนที่ว่าไม่ดีไม่สามไม่ยศกัดเย็นกัดสาอะไรเป็นผู้ตัวอะไรเป็นอาผู้ตัว เเเเเเเเเเเเรรรรราาาาาาาาาาาาาาาาาะะะะะะะะะวววววววว่่่่่่่่่่่่่่กกกกกกกกกกกกีีีียยยยยยยยออออออออออออออไไไไไไไไไไลลลลลลลลลคคคคคคคนนนนนนนนนนนนนตตตตตตตหหหหมมมมมมมมมมดดดดดดดแแแแแ้้้้้้้้้้ขขขงงงงงงิิปััััััืืืืืถถึึทททสสุุุำำบโจนำทาง கற்காத தல்ப அண்டர் அவ தல்ப அண்டர் ரெட்டது பேர் nama dan bahati bapa atau bapa di mana mana itu kau nade ini aku akan tiba kata lawan tapi kamu sama tapi sama lewat dari dari lah hari lah anda dia lah aku juga karena kamu sama lawan Allah kau kau saya tidak jangan dia lawan dengan kamu kau พราะเขายากเดียนราฮันยันกับพระเดียนราตัวเองนั่นตาฟังก้นขึ้นกำลังต่อเขาต้อนในยังดูการลาสัตตามตุโตาเพราะว่าด้วเรากอะเพราะว่าเขายังอยู่ยังตามาตุสัตตามาตุพระเดียนราข้อเขาว่าเตี้ยที่เตี้ยผู้น้างลยพยาเขาเอ้เพราะว่าเราบอเขาต้องถามคิดเรื่องก้าวเพื่อเปลี่ยนตัวยาฮันก่อนทำแต่จำหนดทางโอ้โหก็ รับกับตาหาตาหาตาหาที่หาใครเลยทุกสินงบายาแต่ขอทุกสินงบางอย่างขนั้นตมองอะไรโตตาบจตตมองอะไรตาตาตาไม่ไดอันเป็นบายาแต่ขอเป็นนี้อยู่ข้างว่าตัวนี้ไหนแหละเขาเป็นบางย่างว่าพวกเป็นบางย่าเยว่าแต่เขาบอกเอาว่าที่เป็พัดไกใจพัดแต่กิอเรี่องที่ออว่าก็จำ้งใจเข้าว่าอานาตะต้องมาเห็นเรา เอาปเอาหลักใจพระหนึ่งเราย่อมสมทานอะไรต่างปฏิทิกายปฏิยาเมื่อสังขารอย่างเราเนี่ยท่านบอกบอกเกี่ยวกับอยู่ที่จ้องเลยโค้งลงในจ้องที่ก่อนที่เดียวนะครับบอกเกี่พระเดีนเราเกี่ยวร้าอะไรใช้ให้ความเนี่ยเมื่อมีย่อมเมื่อมีตีหนึ่งย่อมตีอย่างนี้กันนักเรียนทางในตัวฝ่าเท่านั้นก็เลยเป็นก้นตักที่สี่แล้วเดินทางในโบสถ์รับการข้อหาเจ้ายาเสียเป็นอยู่ไดไว้ จำนอนหรืออะไรอยู่เข้าย้ำแล้วย้ำอยู่บอกอยู่บับจำนอนหรือไม่ขาดกันึงตั้งนั้นจำนอนหรืออะขับก็ได้วันนี้ต่อหมอพระหมอวันนี้ต่อหมอพรบคนนั้อยู่ในวัยนั้นรู้หรอกว่าเป็นผู้ตัวยิงได้ก็เพราะนั้นแหละท่าเดียวเราสั่งว่าเขาเราจะเป็นเรานี่ยจะได้พระที่เขวิปกป้องว่าไม่ว่าจะทกันเดินเมื่อมาแล้หรือว่าจะไปอยู่ที่เขาที่เรื่องอะไรเนี่ยรวมเอาเรื่องให้เดียวได้หรอกตามเดียวได တော်မှာဆက်လာတယ်တော့ဘာလဲလာဟုတ်တာကလားကားရတော်မှာဆက်လာတာဘောရမတေาจခေါ်တော့မာမာမာမวမာဆက်ဝါလာคือคือมาจากที่สาธิตาวันที่นี่เอาเข้ามาเลยวันเลยจะวัดเลยจะลองทำในวันมาคือวันที่นั่นเลยเอาอยมางนันเลย น a อ l l a h da shi na ne ya ล o tun ni wai ว a m ม da s a n น n ค h i b ค ka ko ka yau to ba ka da ba din da ba ka d ด n da ba ka to na ka to ก็ตัาฟัาเขาอ้างเขาเป็นเขาคนหาคนคนใส่หมดเลยถ้าเลยจากนั้นเขาเราหันดูมาไหวมาเป็นเงินยันต้องอย่าเด้เดียกมาหาหมตุ๊กตุ๊กยังยังถ้าเลยจากนั้นเราตะบัวในเ่อะเลยก็ได้ในตั้งแต่หน้าเลย แต่เดินไปรู้มันเหมือนหันไปเดยนอันตามไปเดยนหันตาไปเดินอะไรไปดูจะออกจากนี้เดียววันนี้เยียมเยี่ยมเราเยียบกว่านั้นตามันเยี่ยมแบบสีเปลี่ยนมาเลยก็เลยหนุ่มออกจากนุ่มก็เลยไปเดินนั่นนั่นเหมือนเมื่อนั้นวตามเมยได้นในออนกันนุ่มของกันรู้อันว่าตามลูกกูเลยถางกันอันลูกกูหมดลูกหมดมีอาจจะ่ยักแต่ยักแต่พิเแก่บ้ อันเป็นปื้นปึ้งจะจะเรีจอมกองคุยอยู่ยุบยับจอมตักเลยตายังเวลานายเยอะต้องจับกันได้จังไปยะยะมาสักอนไรนู่งให้ไหนก็เพื่อทำให้เสียงเรื่องนั้นนำเลยทั้งต่างชาติเดียวกันเสียงต่างศางนามาเลยทั้งตัวเลยเสียงต่างนักตานักตาคนขี่คนคนคนขี่คนคนอยู่บ้านกันนั้นเยอะของเราเลยนะนักเรียนที่ต่องเสียงเนี่ยจะรู้แต่การเริ่มสูงหวังแล้วเ้อ่ยเรื่องการถือว่าอะไรวะแต่ ลายว่านะลายว่าต้นอะไรก็นาวในทางเมื่อวันนี้ก็มีสังกัดมาจนถึงนั้นต้นกาขาเดียวกันนั้นลองสังกัดตังลูกน้องไว้นองกินนั่งยังไงนั่อยากเรียนหนักก็ได้เลยเขาก็งการเรื้องกันเลยก็นี้ตามมาสังกัดแั้นสียงยังอย่าโย่เยงออกมาพาถึงจอเขาจะเอ๊วดูเขาจะเข้ามาเขาจะดินะกระถิ่นกันนะเพราะห็นะไรเราเ่็นึ้นเป็นตลาดข้าของเราคือเสือต้นแบบนี้ เราเห็นว่าพระเป็นเราเขาจะพูดถึงวันต้งศาสนาอยังปล่อยวางทางการขยายขออาตราการกระถิ่นนะครับเพราะอัตราการกระถิ่นในนักการมีทั้งดีที่ระดับมีทั้งดีในระยะเขาจะขาดของต้องอัตราการกระถิ่นอะไรต่างการในการขยุ่มนหลหนุต้องดูในการติดในทา้งดีระยนเขาจะเพื่อขับกระถิ่นต้องอะไร อานามันได้สาระอาสมาจาระสาระกนาโพชนะยาวะชาะวิวระโยตะชนะวิวรุกาโตโตเดชังสริสดีตาวิมันทาโตเขาโยนได้เป็นหมดเราอยากให้เพาะว่นห้าัสังกัดจะถือว่าเป็นความไม่คุ้นเลยในระดับเราอยากเขาเกี่ยวกับเจ้าของเพราะว่ามันเราอย่าหาถึตาตาอยู่ที่นอก เข้าทำได้ดกวยกันระหว่างทางจะเรียนได้โยมก็เด้รัจากนั้นจะถ่อว่าได้ตามการในป่าของมีบางทีต้องการในป่าต้องในสังกัดกติ ต้องในรัการงกัดกติได้มีบางทีถูกอาบัตถูกตาดป็นอาบัตอยู่ไล่มีบรงในป่าเราะมีบางทีกำเนิดมีมาเกิอันนามันด้สระอันนาจันดาสาระท่าจะได้สักเดสังการอะไรทีู่เริยนั่นเองอยู่เท่า พราะเขาเกิดได้อะไรอยู่เท่าลยสาได้านนั้นกว่าอะไรก็เลยก้าวต่อป้าไปลงที่ตัวการทำหน้าในเดือนในปัญหากันนั้นต่อและข้างล่าต่อต่อคือวาที่ในบทเรียนจะได้วิธีน้องต่อต่อลงเรือยเพราะว่าจะได้ในเขากว่าว่ามันจะเขาแบบนี้เลยแล้วก็เลยเออสังการะขึคือได้ตามเตว่าคุณเจาฟ้าเพราะว่าทำในอัตตาการเกิดขึ้นเรไมนั่นคือการที่กำหนดถูกอาบัติ ทางการนั้นเราอนุญาตให้ติดจอในโบคือมีตังเพื่อนยาตั้งอยูนะอันคือมียึดขึ้นมาเล่นนาทีเธอได้จะติดดีใจอะไรดีเอายึดขึ้นมาและตัวมันเราจ้ถูกอาบานั่นแหลโคบอกตรงตามที่ก่อขึ้นมั่นนะเติมเต็มว่าด้วยก็นั้นเลยเพราในอัตตาจะถึงเด้กว่านั้นคือในทางการตามความโหดนั่นคือทางนี่ไปเลย

ม่ใช่ว่าเราจะมีอะไรบ่อเราจะดูน้ำไหลลงได้ตัวใครตัวก็ขับไปตัวตั้งแต่ตัวน้ำไหลไดมันจะแบบไหนตรงที่ตัวเดียวจะเป็นต้วน้ไหลลงได้ใครเล่นก็รู้ใครเล่นก็รู้เนื่ยยืนเอาไว้เอาไปกว่าแคนแบบยืนเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำคนดีนะเออแา่การเราตั้งหัวในรองนมันอยากให้เกิดเทว่าให้เราตั้งไว้คือ วาตุ่งถือมาพักหลังน้อยไม่ได้ได้หลักรัพยหรอกพวกหมอนั่งเล่นนักหลังเรามันคิดพวกมันคิดว่าอะไรมันจะระวังอะไรนะบางอ่าบางคนคำเยอะเท่าไหร่ไม่ได้เพราะอะไรอันนั้นเราละไม่ต้องแล้วที่เราถ้าเราไม่ต้องอาบัติก็จะสามัถเดียวเนาดีมีมาเลยต้องเป็นน้นาคนาะอะไรเป็นนานวเท่าไรต้องเลยข้าทางการเกิดสิ่งเนี่ยเาะอะไร ตะกะเอาตองตั้งยังไงตั้งโอเบอร์ตัวไหนอะเบอร์ตัวเด็กเราตั้งเย็นวันไหนตัวยาบางเรื่องเราไม่ัด้กับสิ่งต่างๆหรอกนะนะครับต่างๆกับสิ่งนี้นตะกะเอาขยะมาว่าเราไม่ช่วยมันใครยุ่งยากอะไรกทำโยนให้ก็ได้เอาในกูนแล้วหวานเออเอได้ได้หลังความแต่ว่ามันทางที่มาคิดพอมันคิมาได้ผมจะขอทำจากเรื่องตรงตรงของเราเรื่องตรงว่ามันจะได้ ื่อจะไหนมันมาเลยเราเลยแดงเอาเลยหมายทับสีมายาวะจะทับสีวราขับการในกาเฟ่ขันตาของนายเอากาเฟ่ขยิบของเลยเอาตัวไหนฮัตสังการจะถึงเอาไว้ถีการอนนี้ยั้งยึดตามกลุ่มเว้ยถือว่าเอาตามกลุ่มเว้ยถือว่าโอ้ตัวไหนสังการจะถึงเอาใครยึดไดคุณคนไดกว่ามีบาเจ็บต้นนั่นเป๊ะ เนี่ยว่ามาสู่ก็ได้เต็มเลยครับถ้าไม่พอเต็มเลยคราบยึดแต่ถ้ขึ้นบ้านไหนไห้เป็นพวกเราถามว่าให้ในต้อเป็นการลายเดือดไม่ไม่ลองกันงในฝันเราไนี่บอกเิดมันมาเลยก็เมื่อวานนะครับแต่นั้นจะเสียคนอื่นอันนั้นเด็กถาการกาเฟ่ใครมาถึงหลังต่างโลกกามาพอมาถึงไหนอ่ะถ้าไม่ใจหรอกมีดาวทิพย์หลวงเอาตาที่จานเด็ก ดูเนี่ยนี่กับปัญหาเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเป็นตี่ตึงตึงตาเท้าก็ตายลงนะเป็นอะไรแต่ตอกถึงมือละลาถ้ามีกระสินเนี่ยตอกถึงเดือนสี่ม้วนไว้หนอตอกถึงอะไรวะเดือนสี่ม้วนทุกคนในนั้นหรอไอ้อันข้ามันไม่จังพอดีทาพอนั่งเดินหางกลับไปต้องเดินสี่ม้วนเลยวเนีเวลาคนเจ้าเราต้องมดหมดสี่ม้วนแล้ ได่จากการโกหกโกมาลุงโบตือเราบอกก็ลุงดูนอกประเทศก็ตันเตือก็ทำดูอาลุงเรื่องเดียวใจนของยางหันมาคือดินดอนดาวในทางการยอมก้อนในยุคที่ไหนเอาผู้ยุคก้อนในอ่ะในเรื่องไหนเอาปัดเศษเศษเศษได้ในยุคเอาขึ้นมาได้เห็นมาเออเรื่องนั้นก็ทำดีดีละไหนเลยของผู้ของเรื่องก็การขาดสมมาตรฐานจิตตากรก็ดีข้าได้เลยครับ ယဝကတဇီဝရကာတံခိုင်ဒီပါနေဒီကတော့တာနဲ့ဒီလိုက်တော့ဒီလိုက်လုံးစီတော့တရားရဲ့စစ်ဆောင်တဲ့တရားဝတ်စစ်ကတိနဲ့တော့ဒီလုံးစီမောတာတာပြီလေယောသတ္တဇီဝရုပ္ပါသောသောဒေနာဘဝိတတိတက္ကံတေအနာတိဒေတေကတိတက္ကံရတ္တဝါသပရိဝရမနအလောကဒေရပတေတက္ကံ ต่อมาจ้องธรรมดาเฉยๆนะว่าก็มันเลยสางกัดในพวกที่าังการกับสิ่งพื้นเดียวก็เลยเออเพราะว่าดูสารก็พอนี่สารก็เะเนื่าอันเธอเป็นกติสารแล้วก็นะทักแต่มันก็เธอเป็นกติเพราะว่าเยี่ยมาเอาทักแต่ไม่ให้สารกัดสิ่งบนไหนก็นี่ทักแต่มันก็อันเธอกติสารแล้วสารก็เป็นว่าเธอเป็นกติเขาเรียกนะเป็นทางอะไร ông nói các bạn bây giờ anh không có các bạn rồi các kèo lên cho giá cầu đồng anh ông bạn hết do này rồi tapi tanpa engkau marah tapi tidak terus jika anh tham gia vào thời gian bữa nay có jika jika vẫn đâu này mà thì là chủ nhân cho đã rồi đó tôi phát đi cho tiền tôi là hấp thẳng các cho tiền vẫn đi phát đi cho là lễ phát đi cho là hấp tôi là hấp คิดเรานตัวเราที่จะทำมันเราเรามีนั่นอยละวเขาเราหักในกติกางกานที่เราเลยจองในพูดในได้ทางกันไราเราในเราอันนี้อันนั้นยักษ์ตัวนั้นหาเมื่อไปในพังเมื่อไปในหักกติกาอันพระเราพักแบบนั้นเด้ในนู่นกันยังหอ่เยุ่ยเยอะโดยตาตาอะไรก็เยอะอย่านักนคือคืต่ตางว้นั้นนะ ต้นเดี๋ยวนี้ไราก็ถห็นบ่าพระอยู่ตรงห้าโมงเนี่คือที่เขาจะฝังร้อและมัรกันอยู่น้ำข้างฝาบาทตรงนมดเลยเสีีมาเลยแล้วไล่ดูด้านต่างด้านจะถึงนั้นมีมาเมื่อรับสารนั่นเือตกเป็่ปัญหาปังหาไปเลยอ่ที่ปันกันอยู่ปันกันได้ในสาแต่ีล้วเอาแล้วคือเรียกว่าตอนทางเวาของตัวเองนะเนาะและตั้งแต่ตอนนี้ சாங்காங்கத்தையமான விலங்கத்தர் இருக்கிற பலனா இல்லை இல்லை டூலாயிடா டூலாய் சாங்காங்கத்தையுமே நான் சாப்போ டூலாய் நான் எப்போ டூலாய் நேஹா நான் மாதிரி சாப்போ சாப்போ tôi thấy là đủ lấy cũng có phải không phải là đủ rồi đủ lấy ờ, cũng có cũng có tức là anh cứ áp đặt tình mình để tiền đâu nhà nó còn được cứ ăn tàu quả bơ đến อยาพักเลื่อนเมื่อถึงครับเลือสีเลือดถึงครับเอาวานเพื่อเลือดบลองทำสีได้ามาโป้งมือมือตั้งวานได้สองตั้งยกก่อตั้งเลยเล็กก่อตั้งเลยแต่ถูกก่อตั้งไม่ได้ไม่ว่าเอาวานก่อนวะคทำถึงครับเ่าแค่ข้อหนึ่งบุญเรามียอดถึงครับแต่สิ่งไรมีบอกวิ อยู่ค่รักเออยอมไว้เอาเล่ยอย่างนี้แต่เนาะที่นานแบบไหนเป็นเนาะดูเมื่อได้ใม่เย่มเมื่อได้ก็เดี๋ยวแต่ที่ย่อแม่เมื่อคุณเราย่ออันนี้ย่อไม่บอกอัพเล่อับแตเป็นสิ่งหลายเดียวอ้ามเลยอับแต่สิ่งเลยอกมาให้เมื่อถูกคนที่หลวงพ่อมาอยู่แล้วในมูมหักแค่เลยเลยแล้วในกับหัวแล้วในกับกุ่ก่อนแล้วแต่ทำกับตัวเองมาตั้งเก้าวันเราด้วยนะ า ತಂಗಿ ಕಲ ಅ ಯ ್อะไร ಗ ಿ ವಾದ ತಗೊಳ್ಳೋ ಲೋಕ ಪದ್ಧತಿಗ ತಂಗಿ ยึดเต็นยึดข้อมาเนาะเอออันนั้นมัเป็นพระพุทตเจ้าเราจติดต่อแม้จะทำานีก็โอ้ทำมาแห่งขอให้ดูสามารกจะเป็นหลายปีกว่าท่านอยู่ได้ มื่อได้ถือดูปากเกเมื่อหนูใหญ่ใหญ่แกมือหน้ามือหนูวางวางแกมือหน้ามือหนูวางปีนแกมืสองมือถามบอกว่าจะมื่อหนูเจ้าแกอว่าเจ้าข้ามาด้วยดูว่าเป็นกระเจ้าตัวใหญ่ของตัวใหญ่แล้วนะเวลาคุณเราเป็นเจ้าไม่ได้ยึดสุภาพสติเราจึงบอกเฮ้ยเจ้าเราเป็นอะไรเพื่อนนั่นแหละลองว่าคอยสั่งการสติในบางที่จะไหนเอาลองคอยสั่งการสติในเข้ามาจะได้ o ่ a n g dan lain sebab to putu put to putu p ต่ u ต่อ putu to to to hadana to tak awan wa น a h า d ป n a น i l a น a m a น a la จะกลับว่าเขาเลาเขาเลยน่าอะไรหรือเปล่าภาวนาีปหาหาเนี่ยฮะภาวนาหาตรงนี้เออวันนั้นภาวนาไม่พอเ่ีงเราว่าไม่เคยอายุยาวเลยหาตรงนี้ เนี่ยต้นเรียกมสัญญาถึงดูมือแล้วี่น่าใจว่าพอมีห้าตัดไปได้ว่าสี่สิบไปเจ็ดตกครึ่นเดือนละสี่สิบเจ็ดเดือนละตกครึ่นเดือนละสี่สิบเจ็ดเดือนถึงว่าอายุภาวนาถึงว่าสองมีห้าตัดสี่สิบไปเจ็ดเนี่ยภาวนาเอาเครื่องไว้หน้าที่ไหละวันวันไม่ห้าเนี่ยแต่สาวผ่านถึงเรองเยอะอีกย้อนกลับไปอ่ะ เป็นยุทธาก็ไภาวนาเพิคือเพื่อเติ่มไปเรยฮะวันไหวหายเย็นแต่ร้อยเลยอ่ะมาต่อก็ดต่อก็ดีวางซื้อเราหลับไปก็เดล่นต่อให้มีคำถามนิดไม่เราอยากได้ด้วยก็เอาอันนี้มาตาเราเอาด้วยนึงเลยว่าต่อแล้วเราว่าต่อที่ตีหลั วัดต่าวัดต่าวัดต่าที่เชื่อนาหลับเลยโดยส่วนนาคาบาที่ปีนข้าวที่ตะบนแตะบนไดียวจากเราไปเราในเมืองเดียวอันวาอายุอันวาเล็ะสิ่งที่หลายๆแบบนี้เหมาะชาวบ้านคือดูมือแล้วก็อ่านหน่อยโคบื้ีเลยแล้วก็ให้คือความสะอาดของเราหนึ่งเราจาะลงน้ำข้าวสองเราจาะลงขุนยืดสามเราจะน้ำข้าว เป็นไปสักก็ได้ต้งไปคิดจติดถามเยอะนะเป็นนัานะเออเป็นนันก่อนว่าก่นแล้วนะแล้วไม่ภาวนาให้พระเทวาจะนั่นว่าก่อนแล้วแล้วเอาบอกให้ภาวนาให้เป็นมุญจอมไม่ฮะนี่ขอถามมาเลยภาวนาให้เป็นมุญจอมลูกถ้าเป็นสังฆาเอาลองลองนำตัวเปิดไว้ในอ่ะนั่นจะทำอะไรนะภาวนาได้หะ ศาสนาไม่ได้เสีข้อต่องพระเป็นเาศาสนาข้อต่องพระเป็นเนั้นร่วมกว่าตพน้เป็นกตัอเดลวะศาสนาว่าบุญบารมีนั้นคือารักน่กกามีหนตาลงดูกว่าตอนว่าแล้วกตาว่าขึ้นหน้ตอนที่ดูเป็นอไรรับแจ้งกับชีอย่าไปเรือนะก็ไม่กระดา ยังไม่ทำแต่จะร้องเอาเรื่องว่าอายุว่าต้องไปอ่านทำตามที่คิดอย่าที่เขาคิดจะเกิดคิดมันก็เลยแล้วตรงนั้นเลยตายถ้ายังอยู่ยังไงก็ทำได้นะคุณเจ้าก็ได้ทำใครไว้เด็กก็ได้ทแต่ารทำบ้านเขาก็ยังไม่ได้ก็ไหนมาเสียอันนั้นเป็นภาวนาวะนะนั่นนั่นเป็นภาวนาวะผู้หาหาข้าบรรณาการภาวนาไว้ได้ตั้งเด็กของผู้ชนอุปาทิได้ ยังไล่ต่อไปเรื่อยพวกมาด้วยในสิ่งที่ใช้กันได้เพื่อนต่อสาวเขาเพื่อนผู้บอกว่าลองแบบที่เราตู้ที่นั่นเลยใครอยากสามารถสัมนาท่านคุณดูได้เลย ถึงว่าตัวเราไม่ได้ไม่ได้อยากไปว่าไปสัมนาเด็กที่ต้องพบนะครับสัมนาเด็กจากลงไปอยู่นะเออเมื่อเรือได้เราได้ขนาดพวกมาด้วยนั่นแล้วเนี่ยพอดีเป็นใช้กันว่าเด็กนั้นเป็นสังขาระโลกาภูมิ พระเจ้าว่าที่สังเกตว่าเดินถึงก็รู้แล้วเป็นอันมันขึ้นหลายแลเรารู้แล้วเป็นอันมันขึ้นอันนี้จ้าเป็นอันนี้ที่สังเกตเป็นอันนี้จ้าแต่นทั้งดวงทั้งหลายตัวที่หลวงพ่อนั่นเราเป็นอันนี้จ้าเที่ยวหัวงอันหันเดินอันลาวได้หรอเป็นอันนี้จ้าอันนี้จ้าโอ้ตหเลยนั่นเราวันนึ่งมันเป็นรูปอะไรต้องเลยว่าเดี๋เราเราพอเราพูดได้ต้องเลยผู้หายก่อนเรานะ าจ้าใจหรือไม่ับสาใจว่านจำได้ภาวนามันจะรับจำได้ไหมนี่ว่าชาวบ้านหาูกหาเงินดีว่าไงแล้วหาินดีได้สักเท่าไีเลยวัดกว่าถ้าจะเอาไล่เลยจะเลยวัดกว่าก็ฟังเลยวัดกว่าอันนี้เอาออกเปนหาเลยตามที่ ล้วสิ่งรู้ว่าอันรู้ไม่ได้ที่ใจนั้นเลยที่พาขอลอกทางนั้นด้วยเขาบอกตามที่เขาบอกที่ตอบผู้บรเลย ที่ทำให้เท่าไหร่ยองอันนั้นเอง ล่องใจเล็กแต่ไอ้ความสีดาออกแค่ไผ่หนึ่เป็นล่องช่วงร่างระยะนั้นเป็นร่องขนาดมันเลือกแล้วไม่ว่างแล้วเอาว่าเอาเอาว่าต้องจากว่าเขาบอกเนี่ยเนาะหลอกจากจะเอาีปเลยฮะคือตรงคือเอาตัวตาไปตาเราจะไหนหลายๆเลยฮะอ่อนเป็นโคตรใครกันต้องตาเขาจะว่าต้องวาดเป็นวัดเรื่อนั่นก็เอาว่าวาดที่เป็นคนแต่วัดเรี่อก็ตือนั่นวาดที่วาดนั่ ก็ต้องอย่างร้อนเบาเสีย่านั่นนะเอาให้เอาว่าก็ต้องเต้นอ็แหละอย่างที่ตอนนั้นเราจะเอาในก็ฮอกมาและเป็นเป็นตอนนั้นเป็นหรือก็ตอนนั้นเอายาทั้งเชื้อเราขึ้นได้ก็เอาตอนนั้นเราเอาอะไรอย่างนั้นนี่นั่นเอาอะไรปุ่นนั่นต่างนี้นั่นฮะต่างนั่นที่สูงแล้วบนอยู่มันนั่งยากยากเลยแล้เพราะว่า มันนล่างต่างจงเสียงข้ามเสียงเล่เสียงกองเสียงหนาต่อกันหน้าก็ได้ถึงได้ตาเนาะจำพวกนั้นก็ต้องตัวเสียงอาหารนั่นหาต่อกินตานั่งแล้วนั่นมึงจะเอาไม่ได้จะกินตานั่งนะมันเป็นเดินสภาวะาัจจะของอายุเลยเวลาที่อายุคือโดยถึงอาก็เป็นมรณะดูภาวนาเป็นแบบอย่างแบบนี้แบบนี้ตานั่งที่ตรงนั้นก็เขาก็อะไรให้ตานั่ง พราะวแต่ก่อนนั้นตอนนั่งถูกชั้นามถูกตั้งไว้ว่าพุทธะคือวาเทวาเดนเอาไรกันนั่นทางคอหนึ่งที่เป็นพระเดียวเรารับวาทางไว้ละว่ะพระเดียวเราอันว่าธรรมะความทุกข์ยากเลยมันหนีในตัวเดียวกันของถูกต่อ tidak mil, tidak mil mulai dua. Oh, tidak enggak. Sama sang Buddha peran yang dah mana, peran yang ini songyo. Yo di orang sehingga Buddha peran mana, sampai dia sebelah mana. Kerana dia berkata sama sang Buddha, sehingga Buddha, sehingga yang hanggul, Buddha yang ku, ku terang yang ku hanggul, าบาดาพระเดชพระคุณเรามาเนี่ยมีมาตามาตัวมันก็อยู่เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ขอเราฝากันเลยนะเดชระคุณเราเนี่ยตัวมันก็อยู่เมื่อไหร่เมื่อนันก็ขอเขาฝากกันเยนะเดาพระเราเนี่ยตัวมันก็อยู่เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ขอเราฝากกันเลยน่เดชพระเราเนี่ตัวมันกอยู่เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ขอเราฝากกันเลยน လက်ပေါ်တာဆရာတော်ကလည်းရတယ်အခါကျတော့ဘာသာနာတော့လည်းလေအမေလာနေတော့ဘာကောင်းတာလဲနာပေါ်တာပေါ်တာအိုးဝင်နာမြောက်တော်ဒီကပူတာတော်ဘူးလား Donde comparando yo a la de tu a la de la a la de la de la a la de tu a la de la la la tu li li tôi đã bỏ là bỏ tham gia này được hai dân bỏ cũng đóng bỏ phải đóng mà tôi khá tiền đóng nhớ là này bỏ bữa đầu vẫn lại năm năm rồi อัตตาอันนี้แหละจังหวะเวลาพระพุทธศาสนาธรรมะสมุทรพระเดินเจ้าอยู่ว่าเขาละดีมากเลยเวลาพระเดินเจ้าจะพระมาพุทธเนี่ยเป็นข้อวัดธรรมะสมุทรသမ္မာသာမဏေကသတ္တဓမ္မာနံဘုဒ္ဓတိဘုရောသမ္မာသာမဏေကသတ္တဓမ္မာနံဘုဒ္ဓတိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓော bahwa hanya bahwa putra makan kuih bimbingan namun sama bimbingan namun sama yang tuntau kau kata sama kapir sanghu sanggung dengan tuh jadi kuma putra makan kuih bimbingan namun maka aku dah mengaku dengan nanti kecil-kecil pun อันนั้นก็ตอบไปมากเลยเราว่าอะไรได้เหรอตึกจำเป็นอันคิดอันสมนั้นลักตัวไม่ถูกได้บอกเขาบอกหลักแค่ต่างเดียเลยต่างคิดแลักตามคุณเดิมก็บอกถูกได้บอกเขาบอกหลักบ้านต่าเรือนนั่นแหต่างแต่คิดตรงเดียวนั่นก็เลยเป็นอะไรก็เป็นรมาธิบุตรตาว้ฒะตาวนธรรมาธิบุตรนร่นี่ยคู่บ้านด้วย Aku quran dan Hadis, Al-Quran dan Hadis, Al-Quran dan Hadis, al ุณลองตั้งอะไรนับว่าถึงก็คืออันวางมือกันทองเหรอการนับแ่กมันเรื่องเขาเสียงมากพอไปหนึ่งที่พุทธเมรัยนั่งหลังเนาะทำทองประหลาเหรอต้องทองประหาดได้เสียงลองทำงละพระเสียงลองละหายแล้วว่าถึงเหรอก็นั่นแหละจะรับเอาบอกมีทองประหลาเหรอโต๊ะคุณทำนั้นละหายแล้วว่าคนดูขัดใจวันใกล้ของมันจะลนหายแล้วว่ามีนุ่มดอกมันดอกต้อนี้ยงอะไรนี่แหละ nơi cái ông mình nằm đi lên của hối để còn tới nằm như lên của mặt của mưa để còn tới nằm như lên của nắng để còn tới là người còn khi tắc ha thì nó ha nó nói được là chú khó thế ta nói có gì là không cái tình đó ó chúng tôi còn hôm ra ấy mày còn nghe một tụ tân tờ cả đến nặng mà còn khai ăn tụ tân đang như quả thòng ra thì lòng kinh nhật tương nên anh em có hóa với lại chỉ này văn này hóa tăng là ấy cả hai cả năm mà sinh nhau muốn nhau khổ ตอนการในเดือนรักยาเอ้ก่อนในห้องอยู่กับติดตาไม่ได้ในห้องบริขอบคุณนอกกระเพื่อบริขอบเพื่อรักเพื่อเพือบริขอบตาเขาบริขอบดีแล้วเขาบริขอบตัวปับตาเราของมาให้มาเขาได้ที่เราของเรมาอยู่บ้างตัวปับตามาเนี่ยเราไม่ได้ขอบเขาเอยนะอยู่ในไหนฮะคนที่ห้อดร่ามันรวยไปไายบ้านของอะไรนี่เจ้าก็เห็นอะไรก็รู้เลยนะเห็นอะไรว่ามีการรู้

Dolayısıyla o zamanı zorlayan insanı göre hıcı yaptığına lütfen o zamanı mısya. An o zamanı ne kötü vanyi simpara para gücavıya var. Bir bakın var, bir bakın var, bu. Và mình đã đi ba cuốn hóa mình có đâm vụ hệ này cuốn thảo bóng hóa đâm chết cái đi vào cái này Tôi sẽ xem thì bảo thế là người hóa Anh xem xem nó này thì đừng lại là để gáo mà vào เนี่ยเสียเอองานั้นดีต้องดีต้องใส่ก่เลยทุก่านกูดีกูดีอาเมินามวนาเอาไาไรนกับไกับนาวกับอละกับขับมาคือตางต่อขมาเขาดะขยับเป็นมองหนึ่งขึ้นเหตุของตัวว่องก็ไห่หรือในของพาะเนาะมีดางผู้ังนะเพราะเดี๋ยวต่อมีดางผู้ของเราเนาะเพราะว่าตอนนั้มีดางผู้มาเขาบอกในเพราะอะไรนั้นน่ะเพราะตอนนี้ดางผู้อง ก็มันหนังนั้นนั่นเต็มมากังนั่นก่อนนั้นเขาเต็มมาแล้วก็ถูกบอกเลิกเถอะเลิกเอาไว้ถ้ากำนังมาในสนามยาแล้วครับเยอะเขาแบบต้องต้องวิทยาท่านถือว่าจะไหนก็มีต้องของยาวะเลยนะเออหมายที่หนึ่งต้องถูกอะตราเราเราหายไว้บอกว่าเยอะอยวใกล้พอ tăng lại lái khi đi gặp thằng bò nó đến dân hư này đến tu ta không tham tăng này đây đủ kẹp đủ ăn đủ hoa rồi ta chỉ cả tá này tôi đến cái giá nó có đi buồn hoang rồi này phải đá hậu hóa là cái đêm đến phòng đó là đầy đủ hoang gần tối đi khỏi cả phòng ra được rồi đến khi đi gặp thằng bò là cái môn đi chỉ kích tập tôi là chỉ kích tập là đến ra thì dòng hoa vậy tốt cô ra này rồi và là phòng bác cắp mặc dù rồi đến đủ nó ở bên dòng hoa vậy tôi đã mắc đến tóc ăn cường làm cái đó mà là ra được rồi là cầu บ้านเรื่องอะไรเรื่องเด็กบอกหายตับตั้งใจวามีไว้เดียวมีไว้แล้วจะว่าเห็นกายมันก็มาจับทุกจัเต่าแล้วก็เลยว่าก็เหมืนเดิมเราก็จะตั้งเราตั้งหัวเราอะไรเราตั้งเราต่ออะไรเราตั้งสาที่มาทุกท่าเราหวังบนไนเยอะนะพวกขั้นแต่ผ่านผ่านความร้อนอยู่ด้วยเราก็ได้ผ่านผ่านบานเราได้ยากจะต่อมันดูไหนมีมาเสนอเนาะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ต่อมา ได้เกิดได้หินเมืองใดสมมตงมีหาที่ไปขสองเมืองกับสองอย่างนี้เมื่อเร็ได้ต่อการมีเดือดหาที่ไปสี่เมืองเลยเนาะเมืองใดเนี่ยนั้นต้องได้าที่ไปขสองเมืองส่คนนี้ตากริยาติเมืองเมืองเมืองถึงวันนี้บอยคนไทยแกงก่อดิลายคาวอนนี้บอยคนไทยแกงก่อดิเมืองตูกองนี้บอยคนไทยสามเมืองวันนี้ลาเทวกองนี้นี่ลาคน orang yang tidak melakukan yang perlu yang harus yang betul. Tak kon kaca tapi kaca ini masih bong. Tapi nak kata ni kita tak mahu mungkin tidak yo dalam awak. Hah? Tapi bila ya? Eh, orang ni bila ya? Kau mana? Tak tahu kawan kau tahu. Jangan jadi adik family lain. Kun mana ni dia? นี่เดินทางขาดเราเพื่อนอะไรอย่างนั้นเองแหละนี่เป็นสายายะเจ้าเสียมันใครให้หลวงพ่าภะกาจังหวะหมดแล้วเลยแล้นี่ที่ไว้ทุกเขาที่เขาทุกเขาเลี่ยนั่นเจ้าเขาเกิดในเจ้าแต่เสียใจนะเราดีว่าเราทุกเขาเราเขาเขาไม่ต้วยไหนหน้าหลอกใจเพราะว่าไหนหน้าหลอกกว่านั้นนะข้าวหัวเขาจ่งกัเออ จำได้ที่ว่าใครสาสนาเรื่องต้นไปก็ล็อกที่สองไปแล้ยดูใกล้ความกันอ่านวิจามีสามีเลยเรียนเรียนต่อกับสัมภระพระอีกแล้วไปครับเนาะหมายก็ตามมาดูจักจักพงเมื่อไรดูอ่านดูว่าว่ากันสิ มันขับตามน้ำหรือแก้จับตกหรือเสียงอะไรจับตกเลยเหมือนว่าเจ้าของรักเจริญเนียมาตาพูดเลยนะแล้วได้แต่นั้นแต่อาบิจาริกาเจ้าของน้องอะไรจะนั่นก็ได้เยอะอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นดอกมันขึ้นอยู่เนื้อเลยเป็นไล่เรื่องธรรมดาครับเป็นดอกมันขึ้นอยู่เนื้อเลยไล่จากจิตตะโกนไปแล้วเสียงตะโกนไป زمان الله عليه dia kan dia tak tahu dia yo kalau dia berhenti dia tu kita tahu di luar ada aku ada mati ada ada ada ada tadi dia pasti mesti tu bangga bila tadi dia sama kita bojana tu bangga tu bangga siapa yang ada dengan dengan dia tahu dia jual jual kumpul kuat terus dia tak

วันก็วันวันก็อีเดียก็ต้องวางสังเกตทังคุติบอกมันุนตาวะตะวะตะวะตะิเดียวะตะวะาะวะิดียวะตะวะตวียวะตะวะตะวตะวิเดียวตะวะตะะตะวิียะทะวะเดียวะตะวะตวะตะวิเดียวะตะวะตะว่ตะวิเดียวะตะวะเดียวะตะวะตะวะตะวิเดียวะตะวะตะตะวเดียวะตะวะตะวะเดียวะตะวะตะวะตะวเดียวะตะดีะตะวเดียวะตะวะตะวะดียวะตะวะตะวะตะดียตะวะตะเดียววะะตะวิียวะตตะวะตะวเดียตะเดียวะตตะวะเดียวะตะวะตะวะตเดียวะกะวียววเดียวะตะวเดี่วะตะวะตะวเดียวะตนเดียวะเดียวะตะีย ต้นขามที่ไหนต้องไปจำเอาที่ไรนก็เจอระวังให้มาแบบเจอ่าที่ที่เราที่เราว่าที่เราเจอเราเจอทถานที่หาป้าหาที่จะป้าเองไรนะทางที่การมันตป็เอ่อคือยี่สิบคนมันย่อต่อปีแล้วปีนั้นปีแล้วปีแล้วมันย่อต่อที่นั่นเองดูว่ามันต้องขางเพราะเราต่อถึงปันก็เลยว่าจะเป็นการแบบนั้นเลยเจียอะไรนะเขาบอกคนเมื่อเจียก็อันใดเป็นได้เป็นไหลตามเรื่องเรื่องอะไร แล้วก็สั่งของพระเป็นดอกว่าเข้าใส่นี้ตามความดีดีเมื่อหันตั้งที่ดีเมื่อตั้ก็ใส่ลเมื่อตั้งอันนี้หันตั้งอาให้ตั้งอยู่ตอนของตอนนี้ตอนตอนตอนที่เรื่อยทำมันดูนอกประเทศไม่จ้างไม่จลับเงินการทำมันจะกลาบดูนอกเพื่อการไม่ผลไม่ผลไม่ทำให้มันได้ก่อนนั้นแหละจะปราบเพื่ออันหนีหรืออ้างแล้วเราหลอบหลอกไปก็ได้มันมันได้แม้แต่ละนี่ื่อันเดียวนี้นี่การที่ครูกับทีมพ์ว่า ทุกคนต่างที่มาเรื่องเล็กเล็กมีเรียเมื่อเดา๋ยวได้เอาบอกแล้วอีกทางเราพันไม่พันน้ำเลยคือต่างก้เจอแต่ด็วมันจะใช้ไม่ใช้น้ำน้ำที่มันจะเออกับผู้ดูว่าผู้ว่าที่ได้ปับจังห้ะที่ได้อยู่กับใจที่นะก็ได้รับบอกได้นะเอออันบอกเรก็ได้รับกับผู้อยู่ต้องตามระดับมันได้ถือเอาทำแล้วตั้งเยอะระดับถือตัวเลยถือดีกามาแล้วก็หมอเยอะนะเยอะนะ เวลาตับเส้นหัวอะไรจิงกันไปยืนเราเส้นสมองือก้อนเทาไหรแล้วไล่มาแล้วเขาว่าแน่นะโดยไล่ทุกเข้าจำจำให้มันเข้าบอกสองสองคือตั้งหนึ่งต่อหรือห้าคนดเขาเอ๋ท่านนับตัวต่อสองพยายามบอกสองสองคือได้ต่อไม่ว่าไล่กันมันก็ป็นว่าว่าเนาะเพราะว่าเราเป็นประการตั้งดูอ่าทางด้านขขาเขาไม่ได้ของที่สองสองคือว่านี้อยู่แล้ว นี่ีนะเออใช่ไหมศาสนาอะไยต้องวัดวาอะไรวัดวาจะได้ตัวเองต้วยนั่งเพียงเท่านั้นนะกองทัพเขาพูดนั่นนะจะไม่นั่นเพียงนั้นเลยวเป็เรื่องว่ากันกองทัพตัวกูศาสนาพระเป็นเราลับหายไว้ว่าข้อที่สี่นะเวลาเด็นสังหารข้อสามสองพระเป็เราอันนี้ได้ปริจิตที่รู้หัวเรื่องอะไรต่างอันนี้ได้ ตั้งแล้วถึงจุดตั้งปั้เนี่ยนะคัดใส่ไม่ให้ปอกใส่มาหังหรือหักหามันบริจาคไปหรือภาวนาพระเป็นการเชื่อเรือนเพื่องต่อไปควรต่อรักษาเวลาที่จะถึงต่อไปจะนอกและพอตัวทามาหลายภาวนาและวัดเตือนตั้งเป็นอะไรคู่อยู่เนี่ยยากเลยแต่เลยว่าก็อย่างนี้ตามหลักของนั่นนะความใจหวัง คู่อยู่ตั้งแต่เด็กนะว่า คิดว่าก็คู่อยู่มานะเด็กกันซ่งจะมานะตอนนที่ก็ะดาษรัไม่ต้อเอาไปตายในเด็กคิดที่นี่คู่อยู่เด็กกันเล็กตาเยอะไปนะที่เป็นสาวเออไล่กันเยอะแล้วคู่อยู่เรื่องจ้างกรรมเยอะแล้เพราะเออศาสนาเชื่อได้ไหมว่พอคู้ศาสนาได้เป็นเราได้ไหมว่าคนเดอะข้อยศาสนาได้เป็นเราแก่มันที่เรียกจ้างกรรมจ้างให้เป็นเด็กตอนนั้นเราดูจ้างหรอ จากตอนจะจากเพื่อนเขาอยู่กันบกกันบ่ต้องเสียเกินบ่ได้เตามนาดนั้จะต้องเสียเสียแล้วหายไปว่าไหนเสียเด็กขึ้นอย่างมาสูงอีกกับสุดาตาในหลักตอนนั้นเลยลองตามขนาดรับหายในพระพุทธเจ้าเดนี่คือหาคอเขาเรียกไปจากคือคอเขาัาหาคอนั้นก็ไปก่อนเขายังมันก็มีเยอะเลยต้องราหาเล็กองต่อตาม Sotto campana di Sotto campana è un po' carolina